ปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อย ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะพบมักพบได้ในกลุ่มบุคคลผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวอย่างลำพัง ปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือการขาดรายได้ หรือขาดเครือข่ายหรือแหล่งสนับสนุนทางสังคม ที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้น ไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติ รวมทั้งบางราย ก็ไม่มีค่ารักษาพยาบาล บางราย ไม่มีเงินที่จะจับจ่าย ใช้สอยในการเดินทางเพื่อจะมาพบแพทย์ตามนัด อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุ ขาดการมาพบแพทย์ตามนัด และไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ไข เรามีแนวทางแก้ไข สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควรปฏิบัติดังนี้ครับ ภาครัฐควรมีนโยบาย เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจน และก็ควรส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ อย่างครอบคลุมโดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะต้องมีการจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ ในการให้การอุดหนุนเกื้อกูล และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยครับ ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพและเครือข่ายบริการสุขภาพ ควรร่วมมือกันที่จะจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยอาจจะจัดเยี่ยมบ้านหรือมีการจัดบุค คลากรในชุมชน ให้การเข้าไปติดตามสอดส่อง และก็ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเป็นกลยานมิตรด้วยครับสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนั้น ก็ควรที่จะมีการพัฒนารูปแบบของการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและครอบคลุมในด้านการดูแลสุขภาพทั้งทางด้านโดยเฉพาะสุขภาพจิตนะครับ แล้วก็มี การประสานเรื่องของแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับทราบ แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างถูกต้องและอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องด้วยครับ นอกจากนี้แล้ว การให้ข้อมูลกับผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการป้องกันการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทั้งหลายที่อยู่ในสังคมจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อทางทีวี สื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงหรือมีเศรษฐฐานะที่ดี ก็มักจะถูกล่อลวง โดยการโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาเกินจริง จากสินค้าและบริการด้านสุขภาพ เพื่อที่จะให้ไปซื้อบริการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมาใช้ เพื่อที่คิดว่าถ้าใช้แล้วสุขภาพจะดีขึ้นครับ